น่เรัจะตายไปเธอคงจะมีใครต่อใครชอบเธอเหมือนฉันเพิ่มเธอไปแล้วเธอคือของฉันแต่ความจริงนั้นมันคือความฝันเรื่องเริ่มแรงแรๆ